เพลเยอร์ดิมอาแล้วเปิดแลนไล่หาดูในมัลติเพลเยอร์ดิ ยังเข้าอยู่ เข้าอะไรเข้าโหลดอยู่ ฮะ ดาวน์โหลดอยู่ เลิกพูดทีหนึ่งแล้วหลุมเข้าดิฮะร้านตัดผมไว้ฮะ เอาไม่ขับแคสเลยฮะ อะไร ภาษาลมเหรอการเข้าไม่ค้าภาษาลอบเลยทำมาดิวะเนี่ย เออเปิดแบตเตอรี่เหรอไว้ฮะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตัวก็เปร็นแล้วเดือน ไม่ใช่อะไรเดียหนึ่งจุดสิบห้าจุดสองไง เอาแล้วโหลดหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งมาเอ้ย ใช่ไหมเนี่ย ใช่ ป้ายไงุวนเลยฮะจริงไหมเนี่ย จริงได้ยังเนี่ยได้แล้วเล้ว หน้าเป็นสตีฟอยู่อะใช่วะเออหายไปแล้วหายแล้วเป็นสกินปกติเลยตอนเมื่อกี้มันโดดอยู่ไงเหม้ยโดยยังเสร็จแล้วเก็บเตอร์ไอคิดว่าเราไปถึงไอ้นั้นไหมไม่รู้กดเอ้ยอย่าไปเจออย่าโกงแบบนี้มันได้ผลอินเทอรี่คืออะไรไม่รู้อะทั้งหมด ทำงานได้ดีอ่ะหรือว่าไงปล่อยปอปล่อยปลปลเราตีไม่ได้อ่ะ แหนมเห็นไหมลันเนอร์ ปิดลันเนอร์ไอ้ห่าอะไรอ่ะ บอกมีสามสิบนาที ไม่เอาให้เบอร์เกอร์ จ้า นี่บอกขึ้นน้ำบอก ไม่มีอะไรเลยเียขึ้นน้ำไป มีอะไรปะ ไม่มีอ่ะไม่มีหายเลยก็ต้องมีดิกับที่จุดเริ่มต้นที่มีหายมั้งปล่อยน้ำเลยปล่อยน้ำเลยไม่มีหายเลย วางเปล่า นี่ไงเอ้าเดี๋ยวทางเอ้าไม่ใช่ทานเป็นหลุมเจอแล้วแต่นี่มันมีช็อกเกอร์บอก ให้พิกเอ็ก ไม้มา คุณเนี่ยคอปเปอร์สโตน นี่ไอ้ห่าได้หินไปเลย ให้ทำแค่สองอันเนี่ยดูดีด้วยเว้ย ี่อ่ะไม่ใช่เข้าว่าตรงนี้มันแปลกๆว่ะโอ้โอ้โอ้แน่ไอห่าโอ้ ง่ายเกินเดี๋ยววะนี่ไงแม่งหลอกไอห่าหันหลังมาดีกว่าเอ้ยนี่อ่ะเนี่ยแม่งเนี่ยว่ายน้ำพุ่งมาตรงเนี้ยเราเปิดกล่องไอห่าตรงนี้มีอะไรวะ ไอ้ติดอะไม่มีอะไรพู่ขึ้นมาเนี่ย แบบเนี้ยเห็นไหมอะไรทำอะไรทำอะไรอันนี้ไว้ทำลายกาเิล้ไม่ต้องทำเลยฮะเออมันเปลืองเวลาดูที่เวลามันเดินด้วยสี่นาทีเออเราเป็นเราชิวอยู่ยังวะไปไปไปขุดไป กาเวลอะมันนี่ไงกาเวล โอ้ยจีนทีไม่ให้ดูหรอก เออจีนจะเปิดไหมวางบล็อกโคกินี่ไงระเบิดอะไรวะทีเนี้ยออกไอจบแล้วจบเออจบแล้วยอดเลยนี่ไงตามแบบที่ไม่ให้ดูอะตัวอย่าง เพื่ออะไรวะ เนี่ยอ้าวเอ้าอได้ขี้มาดู ได้ขี้มาได้ขี้ขี้ขี้ขี้อะไรเอาขี้เชื่อป่ะอะไรนะฮะอะไรของแบบนี้เนี่ย ห้องเก็บยา เก็บวัคซีนโควิดอะ ยอดอ๋อคำว่าตรงนี้น่ายากว่ะอะไรเจอเหล็ก เอ้ย นอนได้เลยนอนสวิตตีม เอ้ยมันจะบักไปเลยหานอนเนี่ยจะไปรู้ก็ลองสิ เอ็งนอนได้ปะเอ็งมีอีกเตียงไหม ได้สวิตดีระดับแล้วด้วยเอ้ยมันจะบักปะเนี่ยไม่รู้อ้าวมันกลางคืนตลอดเวลาวะข้างล่างมีหาอะไรอยู่วะกล่องซอสกล่องไงหาก็เอ้ยกูวางตรงนู้นนี่วะเนี่ยห้องรอเข้าไปมันดูง่ายจังวะมีอะไรไปไปไปนี่ตรงนี้ห้องรอนี่ไม่ไขเลย ชิสเตล ไอ้หาห้องห้องวัคซีนห้องยายฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกอ่ะ ก็เนี่ยมันวางบล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยไอ้ฮะไม่รู้จักโอ้ต้องเปิดหาหานี่อ่ะบ้าแล้ว วันนี้ไม่ใช่ดวงกันชันเลยดีกว่าต้องมีสัญลักษณ์สิยอ นี่เปิดแบบโปะไปเยอะเข้างบนมีหาอะไรเนี่ยมีคอมมานด์บล็อกบล็อกเลยฮะบล็อกหาเลยไม่ใช่คอมมานด์บล็อกแต่เป็นคอมมานด์บล็อกเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะไอเดียมันไม่รู้อะไรอย่เง้ป็นบ็อกเหรออันอันนี้มันบล็อกหรือว่ามันตั้งใจวะจะไปรู้เหรอ นี่ไงมันก็มีสัญลักษณ์ไว้อยู่นี่ว่า เนี่ยได้เด็กอะเนี่ยอลเนี่ยไอ้บอลเนี่ย ดูดิ เป็นสแลปบล็อันเดียวเนี่ยใช่ปะได้เหล็กมาทำไมคาบดาบไปฮะ ได้สองอันเลยเนี่ยเอามาดิ เอาไปทำอะไรอะมันไม่บอกอ่ะ มีหินสองก้อนเหล็กสองก้อนนะให้ทำอะไรสองก้อนสองก้อนคาบเปล่าคาบเอ้าเอ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหาอะไรทำไม่ได้เนี่ย ให้ทำอะไรไอ้ไก่ตัดขนแกะอาวะไอ้ห่าไม่ใช่มึงบักเลย อ้าว อ๋อ เขาเอง ตกใจหมดเลยฮะเออใช่เลยขับผิดไอฮาผมแดง เอ้ย มียังไงวะมีต่อยวะโซนหานี่อะไรัาเพดอยู่ข้างหน้าเราดิฮะ เอ็งดูเลยรูประตูดิแล้วต้องหกขี้ก่อนเลยฮะ ขี้อะไรเจอ เออไอ้ดูเลยเอ็งดูในถังดีฮะนี่เอ้ยนเนี่ย กระโดดขึ้นไปหันทางเนี้ย วิคิว่ไปนี่อ่ะ โชเวลทำลายทรายฮะ นี่ ตายไหมนี่อทรายเนี่ยนี่นี่ปุ่มงูไป แบกวูยฮาขนแกะดำอ๋อตรงนี้ไง ไม่ไม่ตรงนี้ตรงเนี้ยอ๋อตรงนู้นอะนี่ไงทางเดิมเนี่ยเปแล้วได้ล้ละ อะไรวะอยู่ฟอร์อิเอกโอ้ผมทุบจะรูปทุบได้อ่ะคอมหาด้วยเนี่ยแม่งตายแล้วอ่ะริปเปอร์ฮะจบแล้วเอ้ยนี่นี่นี่อ่ใต้ต้นไม้สับวิกแล้วสับแล้วไงเนี่ยใครล่ะ โอ้ยแหลกโวยเอามาดิโอ้ยเ h ็ดเพื่อ เอาวางไม่ได้ อะไร อะไร แมปอะไรเนี่ยฮะโอ้ยเอออ้าว เอ็งไม่บินวะ เอ็งไม่ครีเอทีฟอะถ้ากดแล้วไม่ขึ้นเนี่ยฮะมันเข้าค่าดีฮะโอ้ลีเลยฮะอ่ะให้ละเราไปตายใหม่เนี่ย ก็เองให้ตอนกระโดดพอดีไงฮะ แบบนี้มันไม่มีอะไรจริงเลยเนี่ย มันง่ายจังเลย เฮ้ยแต่สุดยอดเลยอ่ะเออมันน้ำทะเลนี่นะบางทีที่ผ่านเลยเนี่ย ว้าวที่ต้องรู้นั่นคืออะไรวะนี่ก็คำสั่งทั่วไปดีว่าเออนี่ออกมานอกแมปแล้วไออยู่ไหนไว้เนี่ยออกมานอกแมปออกมาทำหาอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังเองอะไม่มีหาแล้วก็ไม่มีอะไรไงเฮ้ยนี่แมปก็จบอะไรเหล็กเต็มเลยดูดิเหล็กเต็มเลยโอ้สุดยอดสุดยอด แพทอมเมมเบรียมจำหาอะไรทำเจ้าภาพ เองฟันไหมอ่ะเองฟันไหมถามอย่างนี้ ไม่ฟัน ฮะ ไม่ฝัน งง ไม่ฟันเลยอะไรวะ เดี๋ยวบอกว่าฟันเนี่ย ไม่ฟันเลยขี้โม้อะ